อย่างเอาอะอย่างเอาอะบอกเลยคูณ 14ใบดอกนี้ 2,900 โอ้โห ยังมา ต่อเอาเรื่องเบ็ด50 แตก 2 รอบ เลย นะ 4,802 บาท จัด ไป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 มาดูกันว่า เฮียจะรอดหรือเปล่านะกระทุนร้อยเดียวนะ อ่ะ เฮียขอเริ่มไปที่เบ็ด5บาทนะ ค่อยๆไปกันก่อน นะ เบ็ด5 บาทนะ เอาไปสัก 30 หมุนไป เกมนี้มันทำคอมโบสนุกนะ เฮียก็เคยมาจัดแล้วนะ ก็ตอนนั้นก็แตกไปเยอะเหมือนกันนะ อ่ะ มาดูกันว่ามันจะแตกให้เอียเฮียอีกหรือเปล่านะ เอีย พูดผิดขออภัยด้วยนะ ผ่าน 22 หมุน ยังไม่จ่ายเลย นะ อ่ะ วายมาดอก นี้เต็มแถวเต็มกระดาน AK จ่ายไปคูณ 4 เป็น 18ก็ยัง เบาๆนะ ยังไม่ค่อยจ่ายเยอะเท่าไหร่นะไปโอ้โหทุนร้อยเดียวมันจะสู้ ไหวว่าเบ็น5บาท ยังไงก็ คอมเมนต์ มา ข้างใต้นะ ถ้าอยากดูเกมอะไรเดี๋ยวเฮียก็จะมาจัดให้ตลอดนะอย่างนี้ ยาวๆไปเลยนะ โอ้โห เบ็ดห้าบาท จะหมดแล้วนะ จะหมดเอาแล้วนะ เฮ้ย จะหมดเอาแล้วเนี่ย โอ้โห ยังดียังมีมาดอกนี้คูณ 4 ไป 32 ยังพอคืนอยู่คูณ 5 ไป 6 บาท แก้วม้าตัว แพงจ่ายไปโอ้โห วาย เต็มแถวเต็ม กระดานผู้หญิงดอกนี้ คูณ 7 ไปคูณ 12 ว่า375 เกือบไม่ล่อนะ โอ้โหมาเฉยว่ะดอกนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมการัมา ก่อนนะ 418 บาทนะ โอ้โห เกือบไม่ล่อนะ ดอกเมื่อกี้ นะ แต่ก็รอดมาได้นะโอ้โห อย่างเอาอ่ะอย่าบอกเลยนะว่าเกมไมดัส นี่มันแจกดีนะ ก็แนะนำลองมาตำมาเล่นกันดูนะ ตอนนี้ก็หมดหมดเรียบร้อยนะยี่จะเปลี่ยนเบ็ดนะ300จริง ๆ ไปเบ็ด10บาทได้แล้วนะ วันนี้เฮียมาวัดดวงเลยนะ ยังไงก็ไม่ได้ไม่เสียแค่ทุนร้อยเดียวอะไป 30หมุนนะ ไม่แนะนำให้เล่นตามนะ เพราะว่าการพนันนะมันก็มีได้มีเสียนะ เล่นได้ก็ควรเลิกนะ อ่ะสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ไม่มาว่ะขออีกตัวก็ไม่มีไปเบ็ดสิบบาทนะสเก็ตเตอร์ลงมาตัวเดียว เกมนี้ เข้าฟรีเกมสเก็ตเตอร์ต้องใช้ 3 ตัวนะเข้าฟรีเกมเอ้าเข้าเลยไหมโอ้โหเลยวะเข้าเลยไหมเลยไปเลยโคตรแย่โอ้โยจะรอดไหมเนี่ยเบ็ดสิบบาท จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่า แต่ถ้ามันแตกมันก็จะแตกเยอะนะ เหมือนจะไม่รอดอีกแล้วนะเป็ดสิบบาท เอาไงเดีย อ่ะวายมาเคกับแก้ววายดอกนี้ 18 บาท จ่ายเบานะเบ็ดสิบบาท ไปต้องใช้ห้าตัวนะ เชื่อมกันอะ่ะ มันถึงจะจ่ายนะเนี่ยมีแค่สี่ตัวเออย่างเงี้ย มันไม่จ่ายนะ ขอแบบวายเต็มแถวเต็มกระดานหน่อยได้ไหมโอ้โห เข้าวีเกมเลยอีกตัวเดียว อีกตัวเดียว อีกตัวมันเลยไปแล้วอะ่ะโอ้ อะไร ครับ เนี่ย โอ้โหสเก็ตเตอร์ลงมาสองตัว แย่แย่แย่ จะหมดเอา แล้ว เนี่ย อีกสองหมุน หนึ่งหมุน นะ โอ้โห มาดอกนี้หนึ่งหมุน สุดท้าย เต็มแถวเต็มกระดานคูณเก้าไปแปดร้อยสิบบาท เอ้ย โอ้โห จะหนีเบ็ดสิบบาทแล้วนะโหยอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายอะ่ะ มันจ่ายอ่ะแปดร้อยสิบบาทอ่ะ โอ้โห รับมาก่อนนะ ต่อทุนไปก่อนนะตอนนี้ อ่ะเอเต็มแถวเต็มกระดานมาดอกนี้คูณสี่ไปร้อยสิบสองบาท ยังมาต่อเปลี่ยนเป็นวายเต็มแถว เอ้ย พระราชาตัวแพงคูณค่าไปสี่ร้อยห้าบาท โอ้โห สุดจัดประหลาดบอก ดอกนี้ 517 บาท รับมา โอ้โห กำไรแล้วนะตอนนี้ จริงก็เลิกได้แล้วเนี่ย แต่ยังไม่พอนะอย่าชอบ วัด ใจ ไปเบ็ด 50 นะปะ30 หมุน เริ่มโห วาย เต็มแถวเต็ม กระดานดอกนี้ ต้อนรับอย่างดีอ่ะต้อนรับอย่างดี 25 บาทรับมาก่อนเอ้ย โอ้โหเปลี่ยนเป็น YA เต็มแถวเต็มกระดาน คูณ9ไป 382 บาทดอกนี้เท่าไหร่ โอ้โห เงินรางวัลก้อนโต 1,387 บาท จัดไปเอ้ยเบ็ด50 เอาเรื่องเลยนะต้อนรับอย่างดีนะ ดอกนี้เต็ม แถวเต็มกระดานคูณก้าไปพันแปดร้อยยี่สิบสองโอ้โห อย่างเอาอ่ะอย่างเอาอ่ะ บอกเลยคูณิสี่ใบดอกนี้สองพันเก้าร้อยโอ้โห ยังมาต่อเอาเรื่องเบ็ดห้าสิบแตกสองรอบ เลยนะสี่พันแปดร้อยสองบาทจัดไป โอ้โหโคตรเอาอ่ะไปเยขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะ โอ้โห ไม่ค่อยถูกจัดถูกชะตากับการเปิดเทอร์โบ เท่าไหร่นะปะเอาวายเต็มแถวเต็มกระดานผู้หญิงตัวแพงจ่ายมาคูณ 8 ไป 1,000ฟรีเกมเหลืออีกตัวเดียว ขอเข้าฟรีเกมหน่อยได้ไหมเข้าฟรีเกมเลยได้ไหมเข้าเลยได้ไหมเข้าไปเลยได้ไม่ไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าไม่เป็นไรนะดอกนี้ โอ้โหอย่างใหญ่นะ ชุดนี้ 2,217 บาท นะ โอ้โห เอาเรื่อง ว่ะ อ่ะวายเต็มแถวเมื่อก่อนดอกนี้ โห จ่ายไม่จบจริง ๆ ดอกนี้ คูณสี่มา อีก เอาเรื่องเบ็ดห้าสิบอะฟื้นเลยนะ มีตังไปเที่ยวเลยนะ ดอกนี้ โอ้โหพอ มัน จ่าย แล้วมันก็ เริ่ม ไม่จ่ายนะ ปะเปลี่ยนเบ็ด เยขออนุญาตไปเบ็ด 90 ดูนะอยากลองปั่นเบ็ด 90ดูอะอ่ะสัก 30หมุนนะเยขออนุญาตปิดเทอร์โบนะหมุนไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรากำไรอยู่แล้วนะไปเบ็ด90 ไม่เกิดว่ะเบ็ด90 ไม่จ่ายเลยอะ หรือมันจะกินวะเบตเก้าสิบคิดถูก คิดผิดวะเนี่ยปะเอ้ย เงียบกิฟเงียบกิฟเลยอืมไม่จ่ายเลยวะโอ้โห อะไรวะเนี่ย จ่ายน้อย จ่ายน้อย โอ้โห ไม่จ่ายเลย โอ้โห ตังเยียรถแบบ ลดลงมาเยอะ แล้วนะตอนนี้ โอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะ ไปเปิดก็ไม่จ่ายวะปิดก็ไม่จ่ายกลับไปตายรังดีกว่ากลับไปตายรังที่เบ็ดห้าสิบเหมือนเดิม นะเห็นเบ็ดห้าสิบมันจ่ายอะไป ลองดูนะเผื่อ มันจะจ่ายอีก นะเบ็ดห้าสิบ เอาไงเนี่ย เอาไงเนี่ย เอาโอ้โห แตกมา ตอนนี้จะกินคืนแล้วนะ โอ้ใจกลับมาหน่อยจ่าย กลับมาหน่อย เฮ้ย โอ้โห ไม่จ่ายกลับเลย ไปอีก 50 หมุนนะ ถ้ามันไม่จ่ายนะ ก็ประมาณ2,500นะ โอ้โห เอ้ยโหไม่จ่าย เลย อะไรเนี่ยเอ้ย จ่ายน้อย โอ้โห มันแปลกๆ นะเนี่ย เอา้า โอ้โห กว่าจะจ่ายได้ ฟรีเกมเข้าเลยหรือเปล่า ฟรีเกมเข้าเลย ไม่เข้าอีก โอ้โห อ่ะจ่ายมา17 บาท โอ้โหเบทห้าสิบมึงจ่าย17 บาท บ้าปะเนี่ย โอ้โห โอ้โห จะหมดเอานะ กำไรที่สะสมกันมาตั้งแต่เมื่อกี้น่าจะหมดเอานะ โอ้โห อะไรวะเนี่ยหงุนหงิดเลยเบ็ดร้อยไปเลย สัก สามสิบหมุนนะ จะหมดก็หมดนะ โอ้โห ไม่ไหววะ่ะ เจออย่างนี้แย่วะ่ะ อ่ะ วายมาจ่ายก่อน เคนะ เบา ๆ ไปนะ อ่ะเอจ่ายมา ผู้หญิงจ่ายมาดอกนี้คูณสี่ไปพันสามเอ้ยโอ้ยวายเต็มแถวเต็มกระดานดอกนี้ คูณเก้าไปสามพันหกเอาแล้วไงเอาแล้วไงจ่ายคืนเบ็ดร้อยเฉยว่ะจ่ายคืนเบ็ดร้อยเฉยว่ะดอกนี้ เต็มแถวเต็มกระดานคูณสิบสามไปพันเก้าอ่ะเอ้ยยังได้ลุ้นสเก็ตเตอร์ ขออีกตัว ขออีกตัว ขออีกตัวไม่เป็นไรนะยังมีวายมาเชื่อมต่อนะ โอ้โหดอกนี้ คูณ18 เป็น 3,000โอ้ยเกิดเบ็ดร้อย โอ้โห แก้วยังจ่ายต่อ ได้ลุ้นสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะ โอ้โหเอาเรื่องดอกนี้ เท่าไหร่ โหเงินรางวัลซูเปอร์เมกะรับไปนะ 1345 บาท นะ โอ้โห ได้เลิกเลยว่ะอ่ะ ได้เลิกเลยนะ จัดไปนะ เลิกดีกว่านะ แต่เฮียเอาให้หมดหมุนนี่ไปเลยนะเบ็ดร้อยมันจ่าย ว่ะ เบ็ดห้าสิบไม่จ่าย เบ็ดเก้าสิบไม่จ่ายนะ โอ้โหหันมาใช้เบ็ดร้อยเนี่ย เป็นเรื่องเลยนะป่ะ จ่ายเคมาดอกนี้ โอ้โหคิวยังมาต่อไปเคจ่ายมาเอาเรื่องว่ะแต่ฟรีเกมไม่เข้านะ พอดีกว่าว่ะอ่ะ ให้อีกห้าร้อยนะ เอาวายยังจ่ายต่อ ไม่จ่ายว่ะโอ้ยวาย ได้ใช้ว่าดอกนี้คูณสี่ไปห้าร้อย เฮ้ย เหมือนจะ ไม่ให้เฮียเลิกนะเฮียจะปัดเศษนะ อ่ะ คิวจ่ายมาต่อนะ ปัดเศษให้เหลือเก้าพันแบบหนึ่งนะครับ เพื่อนๆเดี๋ยวเฮียปัดเศษกันนะ อ่ะ โอเค วันนี้เฮียทุนมา 100 นะเฮียมาปั่นเกมไมดันนะโอ้โห ก็แตกมา 9,000 นะครับแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะ ตอนแรกเบ็ด50 จ่ายอะพอต่อมาไม่จ่ายนะเบ็ด90 ก็ไม่จ่ายนะพอมาเบ็ดร้อยมันแตกว่ะแต่ไม่เข้าฟรีเกมนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวค่อยมาหาฟรีเกมเกมนี้ก็ได้นะ ยังไง ใครชอบเกมไหน หรืออยาก ให้ เฮียเล่นเกม อะไร คอมเมนต์มาใต้ เดี๋ยว เฮีย จะมา จัดให้ นะ ส่วนนี้เฮียบอกมาละฝาก กด ไลค์ กด แชร์ กดซับสไครต์ให้ เฮีย เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไป นะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี ครับ โอ้โหแตกว่ะ